สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Master of Eternity นะครับสำหรับวันนี้เราก็มีอีเวนต์ใหม่ที่เข้ามานะครับผมโดยอีเวนต์นี้จะอยู่ที่เพจ หลักของเกมเลยนะฮะก็คือให้เราและเพื่อนๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าอังกฤษนะครับ เข้าไปร่วมกันกดแชร์นะครับ โดยนับแชร์รวมเลยนะฮะโดยการแชร์รวมสูงสุดอยู่ที่ 1,000 แชร์นะครับ เราจะได้ของรางวัลตามหน้าจอเลยนะครับ ผม แล้ววันนี้ที่สำคัญเราจะมาทำอะไรนะฮะเราจะมาตามหาน้องพิกซี่คนใหม่ของเรานั่นเองนะครับ ผมมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะเคลียร์นำเธอเข้ามาร่วมทีมได้หรือไม่นะครับ พร้อมแล้วเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านะ ครับผมสำหรับการตามหาน้องพิกซี่คนใหม่ของเรานะฮะน้องมาดี้นะครับเราก็ไปกันเลยดีกว่านะฮะไปกันที่โอเปอเรชันนั่นเองนะครับผม ไปฮะในส่วนของ สามสาวนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์เลยนะ ไว้ก่อนไว้มีเวลาเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์นะครับ ไปฮะ เราไปลุยกันดีกว่า ใช้ 250 อัญมณีไป ไปที่แมปแรกของเรานะครับกำจัดศัตรูมาโดยทีมผมก็จะประมาณนี้นะก็มีไอ้สามบวกหนึ่งสองตัวเอง แล้วก็ที่เหลือก็เลเวลตามนี้นะครับ ไปนะตามมีตามเกิดจะรอดไม่รอดนะครับ ขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะครับผม น้องมีหน้าก็มาอีกแล้วนะครับ ข้ามเลย เพื่อการไม่เสียเวลานะครับ มาปุ๊บผมก็จัดการเพิ่มบัฟก่อน เดี๋ยวขอดูอีเวนต์นิดนึง อ๋อ แค่กำจัดศัตรูให้หมดนะครับ ก็ สอยไปเลย ก็จบไปนะครับอ้าวยังไม่จบอีกอ้าวมิชชั่นคอมพลีทโอเค ไปครับไปที่ด่านถัดไปครับผม ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ ทีมเราแต่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้ฮะก็ใช้หุ่นเท่าที่มีเนี่ยครับกำจัดศัตรูจบไหม จบไปแล้วนะครับสำหรับมิชชั่นที่2 ของเรานะครับผมเราไปมิชชั่นต่อไปครับ มาถึงด่านที่ 3 กันแล้วนะครับ ข้ามอีกเช่นเคยครับผม อย่าลืมนะครับล้มเหลวถ้ามาดี้ตาย จังหวะนี้ก็ ดูซะจบเลยแล้วกันนะครับผม แต่เงินมันจะหายไปนะ ใจจริงแล้วอยากเก็บหมด โอ้โหมันยังไม่จบมันหลอกดาว นั่นไง เจ็บปวดกันไปเลยครับผม โอ้ย แข็งมากไม่เข้าเลยฮะเปิดทางก่อนถ้างั้นส่วนันนี้ก็วิ่งมาเลย ฮะ ฮะ ยังไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอันนี้ รู้สึกว่าเขาจะให้ไปทางซ้ายบนนะครับ โอเคครับ เข้าซ้ายบนไปแล้ว อ้าว จบแล้ว เย่โหียกว่าจะไม่รอดแล้วฮะ เอาละครับ เราก็มาด่านนี้กันเลยดีกว่านะครับ ด่านสุดท้ายของเรานะ เงื่อนไขทำลายหุ่นยักษ์สีแดงทั้งหมด และมาดี้รอดชีวิตนะครับ ไปเราไปลุยกันดีกว่า จบไหมโอเคครับ ปิดจ็อบ ในช่วงแรกนะ ยังไม่หมดนะ เดี๋ยววันโผล่มาอีกโผล่มาอีกแล้ว ตายไหม มีอีกไหมเนี่ย โอเคครับ จบฮะก็ได้รับมาแล้วนะครับ น้องมาดี้เย่เก่งมากทุกคนเลยมาดูกันเนื้อเรื่องนะเป็นอย่างไรนะครับ มีงอนกันด้วยอ่ะ นะมาดี้มาขอพบแล้วนะครับ บอกว่า น้องคนนี้น่ารักมากเลยฮะเป็นแม่บ้าน ประจำยานลบเรา นั่นคือเหตุผลที่มาดี้อยู่ ร่วมกับยานลบของพวกเรานั่นเองนะครับ โอเค นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมกัน และยังไงที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย